การแปลงทางเลขาคณิต แบบที่สองเราเรียกว่าการหมุน ถ้าเรากำหนดรูปต้นแบบ รูปสามเหลี่ยม A B C หัวข้อ 2.1 จะเป็นการหมุนโดยที่จุดหมุนอยู่ที่รูปต้นแบบ ในที่นี้เราจะกำหนดจุด B ซึ่งเป็นจุดที่อยู่บนรูปต้นแบบเป็นจุดหมุน เราสมมุติว่าเราจะหมุนไปในมุม 85 องศา เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมอีกหนึ่งรูป ก็คือรูปสามเหลี่ยม A พาม B และ C พามซึ่งเป็นจุด B เพราะว่า B เป็นจุดหมุน ซึ่ง B พามก็จะทับอยู่ที่จุด B ตรงนี้พอดี จะหมุนไป 85 องศาตามต้องการ อีกกรณีหนึ่งในเรื่องของการหมุนก็คือจุดหมุนอยู่ภายนอกรูปต้นแบบ ในที่นี้ เรากำหนดรูปต้นแบบก็คือรูปสามเหลี่ยม ABC เหมือนเดิม แต่จุดหมุนให้ไปอยู่ที่จุด O ซึ่งอยู่ภายนอกของรูปต้นแบบ เหมือนเดิมถ้าเราหมุนไปที่85องศา เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมมาหนึ่งรูป ก็คือรูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามซึ่งเรียกว่าภาพที่เกิดจากการหมุน หรือจะเรียกทั่ว ๆไปว่า ภาพที่เกิดจากการแปลงทางเลขาคณิต ถ้าเราวัดมุมแต่ละคู่ ต้องใช้จุดที่สมในกัน นั่นก็คือ มุม A O A พามอันนี้ก็จะกลาง 8าองศา หรือมุม B O B พามแต่ตรงนี้ก็จะกลาง8าองศา เช่นเดียวกัน และสุดท้าย C O C พามก็จะกลาง8าองศา อันนี้เป็นวิธีที่สองนะครับ ที่เป็นเรื่องจุดหมุนอยู่ภายนอกรูปต้นแบบ